วิธีบล็อกข้อความเว็บพนันใน iPhone ทำอย่างไร เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนให้ฟังครับ ในช่วงที่ผ่านมาหลายท่านคงจะมีปัญหาการใช้ iPhone และมีข้อความจากเว็บพนัน ส่งมาให้ที่บ้านใช่ไหมครับ วันนี้ผมจะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาข้อความพวกนั้นกัน ไปชมกันเลยครับ วิธีที่1นนะครับผมให้เพื่อน ๆ นะครับไปที่ setting นะครับหรือการตั้งค่านะครับ เลือกที่ข้อความนะครับหรือ message นะครับ เลือกเปิดฟิลเตอร์ unknown sender หรือฟิลเตอร์ผู้ส่งที่ไม่รู้จักนะครับ เพื่อกรองข้อความจากคนที่ไม่รู้จักนะฮะให้ออกไปจากระบบของเราครับ ส่วนขั้นตอนที่ 2 นะครับให้เพื่อนๆ ไปที่ข้อความนะครับ กดตรงรูปของผู้ที่อยู่ในแชทกลุ่มนะครับคลิกคำว่า info นะฮะหรือข้อมูลนะครับ ผมเลือกไปนะฮะ แล้วกดที่ข้อมูลของบุคคลนะครับ เลือกบล็อกผู้ติดต่อนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆออกจากการสนทนานะครับ และนี่ก็คือการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเท่านั้นนะครับส่วนการแก้ไขปัญหาการส่งข้อความจากเว็บพนัน แบบถาวรเนี่ยคงต้องรอให้ทาง Apple นะครับมีเฟิร์มแวร์ที่จะมากำจัดข้อความนี้อย่างถาวรอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเราใช้ 2 วิธีนี้แก้ขัดกันไป ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับเทคนิคนะครับและชื่นชอบนะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe กดปุ่มกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับแล้วคราวหน้านะครับมี เทคนิควิธีหรือ ทริปดีๆ อะไรใหม่ ๆ นะครับ เดี๋ยวอาจารย์ โอม จะมาสอนให้ เพื่อน ๆ ทุกคนได้รับชม ตอนนี้ขอตัว ลา ไป ก่อน สำหรับ วันนี้ขอกล่าว คำ ว่าสวัสดีครับ Mr. Lova Lova Mr. Lova Lova Lova Girl